พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน Maker Fair Bangkok 2020 The Future We Make วัฒนธรรมเมเกอร์มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ งานเมเกอร์แฟร์แบงคอกปีนี้ จึงฉลองความสำเร็จปีที่ 5 อย่างยิ่งใหญ่เมเกอร์พร้อมใจกันยกขบวนสิ่งประดิษฐ์สุดเจ๋ง และเวิร์กช็อปมากมาย มาให้ผู้ชมได้ร่วมสนุกกันอย่างจุใจเลยครับเ m เกอร์แฟร์แบงคอก2020 The Future We Make เทศกาลระดับโลก เพื่อเมเกอร์และนักสร้างสารรค์สิ่งประดิษฐ์ งานนี้มีเมเกอร์ชาวไทยและชาวต่างประเทศนำผลงานเจ๋งๆ มาแสดงมาก ากกว่า 60 บูธเวิร์กช็อปประดิษฐ์ของเล่นของใช้สุดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังมีการประกวดสิ่งประดิษฐ์เมกเกอร์ระดับเยาวชน ในโครงการ Enjoy Science อย่าง Makers Contest ปี 4 ผลงานชนะเลิศสายสามัญได้แก่ อุปกรณ์เลี้ยงปลาวาไรตี้ จากโรงเรียนปลาปากวิทยา จังหวัดนครพนม และสายอาชีพได้แก่ ชุดเลี้ยงกบในขวดพลาสติก ระบบรีไซเคิลน้ำจากวิทยาลัยการอาชีพชัยยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนับสนุนพลังเมเกอร์ ขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย สู่สมาร์ทเนชั่นโดย สวทชเชฟรอนประเทศไทย และหน่วยงานพันมิตร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000